ขณะนั้นพระเจ้าวิเทหราชประทับอยู่บนปราศาสตร์ทอดพระเนตรออกไปทางพระแกเห็นกองทัพขนาดใหญ่กำลังมุ่งหน้ามา ทรงคิดว่า ทหารมโหสถมีจำนวนน้อย แต่กองทัพทหารที่มา มีมากเหลือเกิน เห็นจะเป็นกองทัพของพระเจ้าจุลนีหรือมโหสถจะเสียทีข้าศึกแล้ว ทรงหวาดกลัวเสนกะกราบทูลว่า มโหสถกลับมาอย่างปลอดภัยแล้ว พระเจ้าวิเทหราชตรัสว่า นั่นไม่ใช่กองทัพทหารมโหสถกองทัพทหารมโหสถมีน้อย แต่นี่ทหารมีมากมายเหลือเกิน เสนกะทูลตอบว่า มโหสถทำให้พระเจ้าจุลนีทรงเลื่อมใส แล้วพระราชทานกองทหารให้มโหสถคล้อยหลังจากวันนั้นไม่นาน ทหารรักษาการก็ถวายรายงานว่า มโหสถกลับมาแล้ว พระเจ้าวิเทหราชจึงให้ตีกลองเปล่าประกาศ ไปทั่วพระนคร ให้ชาวเมืองตกแต่งพระนครต้อนรับมโหสถ เมื่อมโหสถเข้าพระนคร แล้วได้ตรงไปสู่ราชสำนัก เข้าเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราช พระเจ้าวิเทหราชเสด็จลุกขึ้น สวนกอดมโหสถ ด้วยความปีติยินดียิ่ง ประทับเหนือราชบัลลังก์ตรัสปฏิสันฐานด้วยวาทะแห่งนักปราดว่า คนสี่คน หามคนตายไปทิ้งไว้ในป่าช้าแล้วกลับบ้าน ฉันใด พวกเราทิ้งเจ้า ไว้ในอำนาจแห่งปัจจามิตร แล้วหนีกลับมาก็ฉันนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเจ้ายังสามารถเอาชีวิตรอด หนีพ้นเงื้อมมือศัตรูกลับมาได้ มโหสถกราบทูลว่า ข้าพระองค์สามารถป้องกันวาทะด้วยวาทะ และป้องกันความคิดด้วยความคิด ใช่แต่เท่านั้น ข้าพระองค์ยังสามารถป้องกันพระมหากษัตริย์ ทั้งหลายจากความตาย ดังมหาสาคร กลั้นชมพูทวีปเอาไว้ มโหสถกราบทูลให้ทรงทราบว่า พระเจ้าจุลนีพระราชทานบรรณาการมากมายแก่ตน พระราชาตรัสสรรเสริญมโหสถว่า มโหสถช่วยเหลือพวกเรา ผู้ตกอยู่ในเงื้อมมือข้าศึก เหมือนคนช่วยเหลือ ฝูงนกที่ติดกรงหรือฝูงปลาที่ติดร่างแหฝ่ายเสนกะบัณฑิต ก็สรรเสริญมโหสถไม่ขาดปากเช่นกัน พระเจ้าวิเทหราช ให้ออกประกาศไปทั่วพระนคร ให้ชาวเมืองจัดมหรสพเฉลิมฉลองตลอดสัปดาห์ ใครรักพระองค์ ก็ให้ทำสักการะแก่มโหสถ ครั้นชาวเมืองและชาวชนบท ได้ยินเสียงเป่าประกาศ ก็ได้ทำสการะกันเหลือล้นข้าราชบริพารฝ่ายในสมณพราหมณ์กองทัพตลอดจนพ่อค้าประชาชน เห็นมโหสถบัณฑิต กลับมาสู่กรุงมิถิลาต่างก็พากันดีใจ ได้ร่วมกันนำข้าวน้ำเป็นอันมากมาให้มโหสถ ต่างโบกธงตามท้องถนนที่มโหสถผ่านไป พระโพธิสัตว์ไปราชสำนักในวันสุดท้าย ของการเล่นมหรสพกราบทูลว่า ควรที่พระองค์จะส่งพระราชมารดา พระราชเทวี และพระราชโอรสของพระเจ้าจุลนีกลับโดยเร็ว พระเจ้าวิเทหราชจึงได้จัดการส่งพระราชวงศ์ทั้งสามพระองค์ กลับพระนคร มโหสถทำสักการะเหล่าเสนาที่พระเจ้าจุลนี พระราชทานมากับตนส่งกลับปัญจาลนครหมดทุกคน พระนางนันทาเทวี สวมกอดพระธิดา จุมพิษที่ประเสียนตรัสว่าแม่ลาเจ้าละทรงกันแสงกร่ำครวญด้วยความอาลัยรัก พระธิดา พระธิดาปัญจาลจันทีกราบพระมารดา ทรงโสกาดูลทูลว่า พระมารดาอย่าทิ้งลูกไว้คนเดียว แล้วกันแสงปริมจะขาดใจ กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ออกจากมิถิลานคร ด้วยบริวารมาก ถึงปัญจาลนครโดยสวัสดิภาพ พระเจ้าจุลนีตรัสถามพระราชมารดาว่า พระเจ้าวิเทหราช ปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไรพระนางเจ้าสลากราชชนนีตรัสว่า พระเจ้าวิเทหราชตั้งแม่ไว้ในฐานะเป็นเทวดา ได้ทำการสักการบูชา นันทาเทวีอยู่ในฐานะพระราชมารดา ส่วนปัญจาละก็อยู่ในฐานะ ราชกนิษฐพาดา พระเจ้าจุลนีทรงยินดียิ่งนัก ทรงบรรณาการเป็นอันมากไปถวายพระเจ้าวิเทหราช ตั้งแต่นั้นกษัตริย์ทั้งสองพระนคร ก็มีสัมพันธไมตรี ที่ดีต่อกันสืบมา